ประโยค À quoi ça sert แปลว่า นั่นใช้ทำอะไร เป็นการคำว่า Ça ซึ่งแปลว่า นั่นเป็นประธานร่วมกับคำกริยา sert ซึ่งมาจากรูปเดิมคือ servir แปลว่า บริการ เมื่อใช้ร่วมกับคำบุพบท à accent grave ตามด้วยกริยารูปเดิม หรือที่เรียกว่า infinitif ก็จะมีความหมายว่า นั่นใช้ทำอะไร คนขายของตอบว่า C'est une rapanoie de coco แปลว่า นั่นคือที่ขูดมะพร้าวคำว่า noix de coco แปลว่า มะพร้าว ในภาษาไทย ที่ขูดมะพร้าวในสมัยก่อนมักจะนำไปติดกับที่นั่งที่ทำเป็นรูปกระต่าย จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า กระต่ายขูดมะพร้าว